สวัสดีค่ะ สำหรับวิดีโอนี้ เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาบทที่ 1 แนวคิดสารสนเทศท้องถิ่นกันค่ะ สารสนเทศท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ของท้องถิ่น เป็นทรัพย์สินทุนทางปัญญาที่มีคุณค่าของท้องถิ่น เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของบุคคลในชุมชนมาเป็นเวลานาน ควรแก่การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในชุมชน และการถ่ายทอดภูมิปัญญา เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการประกอบอาชีพ ความจำเป็นในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยนำภูมิปัญญาและองค์ความรู้จากท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น อันจะนำไปสู่ การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน 1.1 ความหมายและความสำคัญของสารสนเทศท้องถิ่น จากศึกษาความหมายของสารสนเทศท้องถิ่น รวมไปถึงสารสนเทศท้องถิ่น และคำที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศท้องถิ่น มีสาระสำคัญดังนี้ ความหมายของสารสนเทศ สารสนเทศเป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางและหลากหลายขึ้นอยู่กับกลุ่มบุคคล ที่มีความรู้และบริบทที่ต่างกัน มีดังนี้ นักวิชาการท่านหนึ่งกล่าวถึงสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ที่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้ในงานต่าง ๆ ทุกสาขา นักวิชาการอีกท่านให้ความหมายของสารสนเทศคือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ และถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของสื่อต่างๆ เป็นสารสนเทศสำหรับผู้รับ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและตัดสินใจ สรุปได้ว่าสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ที่ผ่านกระบวนการบันทึกจากรูปแบบต่างๆ เพื่อสามารถนำไปเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ สารสนเทศท้องถิ่น มีความหมายหลากหลาย ขึ้นอยู่กับกลุ่มบุคคลที่มีความรู้และบริบทที่ต่างกัน มีดังนี้ นักวิชาการท่านหนึ่งได้กล่าวถึงสารสนเทศท้องถิ่น หมายถึง ข้อมูลสำคัญที่เป็นภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น เป็นข้อมูลเพื่อประกอบอาชีพ และการประชาสัมพันธ์ โดยสารสนเทศท้องถิ่น มุ่งเน้นความรู้ในเชิงวัฒนธรรม ที่เน้นภูมิปัญญาที่สะสมมาจากการปฏิบัติจริง และถ่ายทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน จึงนำข้อมูลมาจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชน นักวิชาการอีกท่านกล่าวถึงสารสนเทศท้องถิ่น หมายถึง ข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิด ความรู้ เกี่ยวกับท้องถิ่นที่ได้มีการประมวลผลแล้วนำมาบันทึกรวบรวมไว้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นนะคะ สารสนเทศท้องถิ่น มีความหมายเป็นกระบวนการทางปัญญา องค์ความรู้ของท้องถิ่นที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ สืบทอดต่อกันมา ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาเป็นเวลานานเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการดำเนินชีวิต ของคนในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมในแต่ละยุคสมัยคำที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศท้องถิ่น สารสนเทศท้องถิ่น มีชื่อเรียกแตกต่างกันได้แก่ ข้อมูลท้องถิ่น สารสนเทศชุมชน ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ความรู้ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ข้อมูลท้องถิ่น หมายถึง เรื่องราว ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น มีการประมวลผลแล้ว จดบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเผยแพร่เพื่อการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลไปยังบุคคลอื่นสำหรับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาหรือทางด้านอื่น ๆ สารสนเทศชุมชน เป็นข้อมูลข่าวสารที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ที่อาศัยในเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หนึ่ง เป็นข้อมูลที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรชุมชน เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และแก้ปัญหาเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ เช่น ครอบครัว เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้บริโภค การเงิน สุขภาพ การศึกษา กิจกรรม วัฒนธรรม เป็นต้น ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ได้แก่ สื่อหรือวัสดุที่บันทึกองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น มีลักษณะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ หรือข้อมูลทุติยภูมิ ที่มีการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ความรู้แก่คนในชุมชน มีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ความรู้ท้องถิ่น เป็นความรู้ในอดีต มีการถ่ายทอดความรู้อยู่ภายในชุมชน มีการแสดงออกผ่านทางรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ผ่านทางเรื่องราว เล่าขาน นิยายปรำปรา ตำนานท้องถิ่น พิธีกรรม และเพลงพื้นบ้านเป็นต้น นอกจากนี้ ความรู้ท้องถิ่นยังเป็นภูมิปัญญาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา และภูมิปัญญานั้นเกิดจากปัญหาที่ชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น ได้ประสบและผ่านพ้นมาแล้ว ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรอบรู้และผลิตผลทางปัญญาของผู้คนในชุมชนและท้องถิ่น ที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ภายใต้บริบททางสังคม และธรรมชาติแวดล้อมทางท้องถิ่น ศิลปะชาวบ้านเป็นผลงานสร้างสรรค์ของชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นลักษณะความงดงามทางวัฒนธรรม ศิลปะชาวบ้านมีลักษณะที่สำคัญคือ สร้างโดยชาวบ้าน หรือประชาชนที่เป็นศิลปิน ได้รับแรงบันดาลใจมาจากขนบประเพณี ความเชื่อของชาวบ้านที่สืบต่อกันมาแต่โบราณ จนเป็นงานศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น ช่างหรือศิลปินชาวบ้าน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ให้ปรากฏออกมาอย่างเรียบง่าย และแสดงให้เห็นภูมิปัญญาของกลุ่มชนนั้นๆ ปราชชาวบ้าน หมายถึง บุคคลในท้องถิ่น ที่เป็นเจ้าของของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพจนสำเร็จ สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยง องค์ความรู้ในอดีต สู่ปัจจุบัน โดยได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหมายถึง ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของผู้คนในพื้นที่ที่ต้องอาศัยนักโบราณคดี ช่วยในการศึกษาตีความ และประวัติศาสตร์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้คน ที่อยู่สืบต่อกันมา โดยมีตำนานเป็นเสมือนตัวเชื่อม ระหว่างประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ทางสังคม อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมหมายถึง กระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่ตัวสินค้าไปจนถึงการใช้สินค้าในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมไม่ได้หมายถึงการทำวัฒนธรรมให้เป็นอุตสาหกรรม แต่หมายถึงวิธีคิด หรือวิธีจัดการกระบวนการผลิตที่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลทำให้เกิดการบริโภคที่เหมือนเหมือนกัน หรือเกิดพฤติกรรมการใช้สินค้าที่คล้ายๆกัน สรุปได้ว่า สารสนเทศท้องถิ่น มีความหมายใกล้เคียงกับคำหลายคำ แต่ในบทเรียนนี้จะใช้คำว่าสารสนเทศท้องถิ่น ซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องกับแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น ตลอดจนการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น เพื่อเห็นความสำคัญในการใช้สารสนเทศ แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทสังคมในแต่ละยุคสมัย